พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนบ่มเพาะวิศวกรน้อย กับแฟบแลบบ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร์ การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 จำเป็นต้องวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีทักษะความรู้ความสามารถที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงการบ่มเพาะความเป็นนวัตกรเพื่อปลูกฝังทักษะการเป็นนักประดิษฐ์การคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา และการลงมือปฏิบัติจนได้ผลงานสำเร็จเป็นรูปธรรมเพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตครับ สวทช ได้ใช้โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม หรือแฟบแลบบานวิทยาศาสตร์สิรินทร โดยจัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติ หรือลาปิดโปรโตไทป์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติด้วย 3D p r i n t e r และการใช้เลเซอร์คัตติ้งแมชชีนในการสร้างชิ้นงานต้นแบบ รวมถึงเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบง่ายด้วยบล็อกกี้โค้ดเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีตรรกะ และพัฒนาชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถใช้ได้จริง ด้วยตน